คุณรู้หรือไม่ว่าผู้ติดเชื้อ HIV ไม่ได้แปลว่าเป็นเอดเสมอไป แล้ว HIV ต่างจากเอดอย่างไร HIV คือเชื้อไวรัสที่ทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกาย ส่วนเอสคืออาการที่ภูมิคุ้มกันถูกทำลายจนไม่สามารถต้านทานโรคต่างๆ ได้ การติดเชื้อไวรัส HIV สามารถติดต่อได้3ช่องทางหลักๆ คือ 1. ร่วมคันจากมารดาสู่ทารก 2. ร่วมเลือด ในผู้ใช้สารเสพติดที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือการใช้อุปกรณ์ที่อาจปนเปื้อนเลือด เช่นมีดโกน การเจาะหู การสักการฝังเข็ม 3. ร่วมเพศ มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ถุงยางอนามัยแตก หลุดหรือรั่ว อย่างไรก็ดี เชื้อนี้จะไม่ติดต่อกันผ่านการทานอาหาร การดื่มน้ำร่วมกัน ถูกยุงกัด การว่ายน้ำสระเดียวกัน การใช้ห้องน้ำร่วมกัน การทำงานด้วยกัน หรือการสัมผัส กอด จูบ ฉะนั้นจึงไม่ต้องกังวล เพราะผู้ติดเชื้อ HIV สามารถอยู่ร่วมกัน และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ปกติ ผู้ติดเชื้อ HIV มีอาการอย่างไร เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส HIV จะมีอาการแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ 1. ระยะไม่แสดงอาการ ภายใน 2-3อาทิตย์แรก หลังจากได้รับเชื้อ HIV มักไม่มีอาการ ผู้ป่วยเพียงสิบใน 100 คน อาจมีอาการคล้ายไข้หวัด มีไข้ เจ็บคอ ส่วนใหญ่มักไม่ได้สังเกต อาการเหล่านี้สามารถหายได้เองภายใน 2-4 สัปดาห์ 2. ระยะติดเชื้อเรื้อรัง เป็นระยะที่เริ่มมีอาการสัมพันธ์กับเอสผู้ติดเชื้อ อาจมีเชื้อราขึ้นที่ลิ้น วัณโรค ปอดกำเริบ โรคเริม หรือโรคงูสวัด แต่อาการไม่รุนแรงมาก และมักจะรักษาได้ผล ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการหลังจากรับเชื้อไปประมาณ 7-10 ปี 3. ระยะโรคเอส เป็นระยะที่ระดับภูมิต้านทานของร่างกายลดลงไปมาก จนไม่สามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา หรือเชื้อไวรัสต่างๆ ได้อีกต่อไป ซึ่งเรียกเชื้อเหล่านี้ว่า เชื้อฉวยโอกาส โรคจากการติดเชื้อฉวยโอกาสที่พบได้บ่อย เช่น วัณโรค เชื้อราในช่องปาก เชื้อราในสมอง ผู้ป่วยโรคเอส อาจมีอาการทางจิต ชัก เป็นอัมพาตปวดแสบปวดร้อน บังคับการขับถ่ายไม่ได้ ผู้ป่วยระยะนี้ หากไม่ได้รับการรักษาและรับยาต้านไวรัส ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตภายใน2-4ปี อย่างไรก็ดี ผู้ติดเชื้อ HIV ระยะที่ 1 และ 2 จะยังไม่เรียกว่าเป็นโรคเอส มีเพียงระยะที่ 3 เท่านั้นที่เป็นโรคเอส ดังนั้นหากสงสัยว่าตนเอง เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ควรเข้ารับการตรวจ แล้วเราควรตรวจหาเชื้อ HIV อย่างไร หากสงสัยว่าอาจจะติด HIV ไม่ควรตรวจเลือดทันที เพราะเชื้อจะมีระยะฟักตัว หรือ window period ทำให้ตรวจหาเชื้อไม่พบ ปัจจุบันได้มีวิธีตรวจ HIV แบบใหม่ๆ ที่ทำให้ตรวจพบเชื้อไวรัสได้เร็วขึ้น วิธีที่มักใช้ตรวจมี 3 วิธีหลักๆ คือ 1. anti HIV เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ HIV ซึ่งจะตรวจพบได้หลังเสี่ยงมาประมาณ 14-24 วัน และสามารถรู้ผลภายใน1-2 ชั่วโมงหลังตรวจ 2. NAT เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ HIV ใช้ตรวจหาการติดเชื้อหลังเสี่ยงมาประมาณ7-28 วัน วิธีนี้จะรู้ผลภายใน 3 วัน 3. Rapid HIV Test หรือการตรวจ HIV ชนิดเร็ว ปัจจุบัน มีร้านค้าออนไลน์ ที่ขายชุดการตรวจ HIV ด้วยตนเองนี้เป็นจำนวนมาก ใช้ตรวจหาการติดเชื้อหลังเสี่ยงมาประมาณ2-12 สัปดาห์ ใช้เวลารอผลประมาณ 20 นาที แต่จะเป็นเพียงการตรวจเพื่อคัดกรองในเบื้องต้นเท่านั้น และเพื่อให้แน่ใจในผลตรวจจึงควรตรวจซ้ำอีกครั้งหลังเสี่ยงไปแล้ว 3 เดือน เราสามารถตรวจ HIV ได้ฟรี ปีละ2ครั้ง เพียงแสดงบัตรประชาชนที่คลินิกนิรนาม สภากาชาติไทย หรือโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการตามสิทธิการรักษาที่มีอยู่ ปัจจุบันได้มีทางเลือกเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV คือการใช้ยาต้านไวรัสที่เรียกว่า ยาเพลปและยาเป๊ปเพลปเป็นยาต้านก่อนเสี่ยง ผู้ใช้ยาเพล็บจะต้องไม่มีเชื้อ HIV มาก่อนเท่านั้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจ HIV ก่อนรับยา ยาเพล็บเหมาะกับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง หรือคู่นอนที่มีเชื้อ HIV เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันสำหรับกลุ่มชายรักชาย ควรทานยาต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา 7 วันก่อนสัมผัสเชื้อ และสำหรับผู้หญิง ทานต่อเนื่องทุกวัน เป็นเวลา 20 วันก่อนสัมผัสเชื้อ และจะต้องทานจนกว่าแพทย์ จะประเมินว่ามีความเสี่ยงต่ำหรือไม่มีความเสี่ยง เป๊ปยาต้านหลังเสี่ยง หรือเรียกได้ว่าเป็นยาต้านฉุกเฉินใช้สำหรับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ HIV แต่เพิ่งไปสัมผัสหรือรับเชื้อ HIV มา เหมาะกับผู้ที่ถุงยางอนามัยแตก หลุด รั่วหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ถูกเข็มตำ โดยจะต้องทานยาให้เร็วที่สุดและภายใน72ชั่วโมง ผู้ใช้ยาจะต้องทานยาต่อเนื่องจนครบ 28 วัน จากนั้นจะต้องไปพบแพทย์อีกครั้ง เพื่อตรวจหาเชื้อ HIV ซ้ำ สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV จะมียาต้านไวรัสเพื่อการรักษา หรือ ARV ฐานเพื่อควบคุมเชื้อ HIV ในร่างกาย เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่ระยะโรคเอส โดยทานให้ตรงเวลาต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เราสามารถปรึกษาหรือขอรับยาเพล็บ หรือยาเป๊บได้ที่คลินิกนิรนาม หรือโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ปัจจุบัน HIV และ AIDS ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด จึงไม่ต้องอายที่จะไปตรวจ HIV และถึงแม้ว่า ผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ถือเป็นเรื่องที่ดี หากผลเลือดเป็นลบ ก็คลายกังวลได้ เมื่อผลเลือดเป็นบวก ก็เข้ารับการรักษาได้ทันที รักษาเร็ว รักษาต่อเนื่อง สุขภาพดี ไม่ป่วย ไม่มีอาการ เพราะ HIV ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอส